ในหลายครั้งเราต้องการภาพเพียงบางส่วน จึงต้องทำการตัดภาพในส่วนที่ไม่ต้องการออกไป โปรแกรมกิมมีกลุ่มเครื่องมือเลือก selection tools อยู่หลายแบบ การตัดรูปนั้นจริง ๆ มีหลายวิธีนะคะ แล้วแต่จะเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะกับงานค่ะ คุณสมบัติพื้นฐานของเครื่องมือเลือก เมื่อใช้เครื่องมือเลือก selection tool เลือกบางส่วนของภาพ จะปรากฏเป็นเส้นประสีขาวสลับดำ เคลื่อนที่เหมือนไฟวิ่ง เส้นประนี้เรียกว่าเส้นประมดเดิน หรือกรอบการเลือก แสดงถึงขอบเขตการเลือกค่ะ หรือเราจะกด Ctrl T เพื่อซ่อนหรือแสดงเส้นประมดเดินนะคะ หากดูใน Tool Options ของเครื่องมือเลือก จะปรากฏคุณสมบัติของเครื่องมือเลือกแตกต่างกันไป แต่ทั้งนี้ยังมีคุณสมบัติอยู่ส่วนหนึ่งที่เครื่องมือเลือกมีเหมือนๆกันค่ะ ก็คือ Mode, anti aliasing และก็ feature rate Mode จะใช้กำหนดลักษณะการเชื่อมต่อพื้นที่การเลือก มีอยู่ 4 ตัวเลือกด้วยกันค่ะ แบบแรกคือจะเป็นแบบ normal เลือกพื้นที่ใหม่ทุกครั้ง ยกเลิกการเลือกก่อนหน้านี้ทั้งหมด แต่ถ้าเป็นแบบ add จะเป็นการเชื่อมพื้นที่ชิ้นที่ 1 และ 2 แบบ subtract จะเป็นการเลือกพื้นที่ชิ้นที่ 1 มาตัดกับส่วนที่ไปซ้ำกับชิ้นที่ 2 ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นส่วนที่เหลือจากการตัดค่ะ แบบ intersection เป็นการเลือกเฉพาะพื้นที่ที่ซ้อนกันระหว่างชิ้นที่ 1 และ 2 anti-aliasing ใช้กำหนดความราบเรียบของขอบการเลือกค่ะ ส่วน f e a t u r Rate ใช้กำหนดความฟุ้งเบลอ ของขอบการเลือก บริเวณขอบจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไล่ระดับ โดยค่า r a d i a n c ที่แถบสไลด์ ใช้กำหนดความกว้างของขอบฟุ้งเบลอ ค่ายิ่งมากความกว้างของขอบฟุ้งเบลอก็มากตามค่ะ ที่ Dialog Selection Editor จะใช้บริหารจัดการพื้นที่ การเลือกและแสดงพื้นที่การเลือก ภาพที่แสดง Dialog Selection Editor แสดงแทนพื้นที่การเลือก โดยภาพดังกล่าวมีลักษณะเป็นโทนขาว Grayscale โดยสีขาวหมายถึง พื้นที่นั้นถูกเลือก สีดำหมายถึง พื้นที่นั้นไม่ถูกเลือก สีเทาเฉดต่างๆ หมายถึง พื้นที่นั้นถูกเลือกแต่ระดับเฉดสีเทาจะแสดงถึงน้ำหนักของผลกระทบจากการเลือกค่ะ เรามาลองดูเครื่องมือการเลือกตัวแรกกันดูนะคะ การใช้ rectangle select tool เป็นการเลือกพื้นที่แบบสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะ มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ก็คือ เลือก rectangle select tool ที่ toolbox หรือเราจะกด R ก็ได้นะคะ กำหนด tool option ตามที่ต้องการ คลิกเมาส์ค้างบนภาพแล้วลากเป็นกรอบสี่เหลี่ยม สามารถปรับขนาดโดยนำเมาส์ไปชี้ที่มุมสี่มุมมุมใดก็ได้ หรือชี้ที่ด้านสี่ด้านด้านใดก็ได้ จะปรากฏมือจับ handles ที่ใช้ในการปรับแต่งขนาด ให้คลิกค้างแล้วลากมือจับเพื่อปรับขนาดค่ะ หากนำเมาส์ไปชี้บริเวณกลางๆกรอบการเลือก เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป move ให้คลิกเมาส์ค้างแล้วลากย้ายตำแหน่งกรอบการเลือกได้ค่ะ จากนั้นกด enter หรือคลิกภายในกรอบการเลือกเพื่อจบกระบวนการ หากต้องการปรับแต่งการเลือกอีก ก็ให้กดคลิก ภายในกรอบการเลือกอีกครั้ง จากนั้นจึงไปปรับแต่งต่อไปค่ะ การใช้ Elif Select Tool การเลือกใช้ Elif Select Tool เป็นการเลือกพื้นที่วงกลมหรือวงรี มีขั้นตอนดังนี้ค่ะ เลือก Aleph Select To ที่ Toolbox หรือกด E กำหนด To Option ตามที่ต้องการ คลิกเมาส์ค้างบนภาพแล้วลากเป็นกรอบสี่เหลี่ยม กรอบการเลือกที่เป็นวงรีหรือวงกลมจะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมอีกทีหนึ่งค่ะ ปรับขนาดโดยการนำเมาส์ไปชี้ที่มุมสีมุมหรือด้านสีด้านเหมือนเดิมค่ะ หากนำเมาส์ไปชี้บริเวณกลางๆ เมาส์ก็จะเปลี่ยนเป็นรูป move เช่นเดียวกัน กับ rectangle tool ค่ะ เราก็สามารถย้ายตำแหน่งกรอบการเลือกได้ เช่นเดียวกัน เมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็กด enter หรือคลิกภายในกรอบการเลือกค่ะ อีกแบบหนึ่งเป็นการใช้แบบ Free Select Tool Free Select Tool นี้เป็นการเลือกที่ใช้รูปร่างอย่างอิสระ โดยใช้การคลิกเมาส์แล้วลาก หรือคลิกเมาส์เป็นจุดๆเพื่อสร้างเป็นวงปิดขึ้นมาค่ะ Free Select Tool เนี่ยเหมาะกับการเลือกแบบหยาบๆ แต่ทั้งนี้ Free Select Tool เนี่ยมักจะใช้คู่กับการเลือกแบบ Quick Mark ค่ะ เพื่อเก็บรายละเอียดต่อจาก Free Select Tool อีกทีหนึ่ง เลือกใช้ Free Select Tool เนี่ยมีขั้นตอนดังนี้นะคะ เลือกเครื่องมือ Free Select Tool ที่ Toolbox หรือกด F กำหนด Tool Option ตามที่ต้องการค่ะ แต่จะมีการเลือก 3 แบบด้วยกัน ก็คือการเลือกแบบที่ 1 คลิกเมาส์ค้างบนภาพ แล้วลากเมาส์อย่างอิสระ การเลือกแบบที่ 2 คลิกเมาส์เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้น จากนั้นคลิกเพื่อกำหนดจุดต่อๆไป ไปเรื่อยๆ การเลือกแบบที่ 3 ใช้แบบที่ 1 ผสมกับแบบที่ 2 ค่ะ โดยคลิกเมาส์ค้างแล้วลาก ผสมกับคลิกเมาส์กำหนดจุด คีย์ร่วมระหว่างใช้ฟรี select tool นะคะ ขณะใช้ฟรี select tool หากกดปุ่มต่อไปนี้จะให้ผลดังนี้ค่ะ กด backspace จะเป็นการยกเลิกจุดที่คลิกล่าสุด กด control จะเป็นการ snap มุมทุก 15 องศา กด Enter หรือคลิกที่จุดเริ่มต้น เพื่อจบกระบวนการเลือก และสร้างการเลือกเป็นวงปิดขึ้นมาค่ะ การใช้ Fuzzy Select Tool Fuzzy Select Tool เป็นเครื่องมือเลือกที่ใช้เลือกพื้นที่ของภาพที่มีสีใกล้เคียงและต่อเนื่องกัน จุดสำคัญของการใช้ f o s t y Select Tool ก็คือจุดเริ่มต้น เมื่อคลิกเลือกจุดเริ่มต้นสีณจุดนั้นจะถูกนำมาเป็นต้นแบบในการเลือกพื้นที่ที่มีสีใกล้เคียงและต่อเนื่องกัน เหมาะกับการเลือกพื้นที่ที่มีสีแตกต่างจากส่วนอื่นอย่างชัดเจนค่ะ หรือเลือกพื้นที่ที่มีสีเดียว การเลือกโดยใช้ f o s t y Select Tool มีขั้นตอนดังนี้ค่ะ เลือกเครื่องมือ f o s t y Select Tool ที่ Toolbox หรือกด U กำหนด two option ตามที่ต้องการค่ะ การกำหนด threshold เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นตัวกำหนดระดับความแตกต่างของสี ค่ายิ่งมาก ส่งผลให้พื้นที่การเลือกมากตามไปด้วยนะคะ การเลือกแบบที่ 1 คลิกเมาส์บนภาพครั้งเดียว ตำแหน่งใกล้ๆ สีที่ต้องการเลือก การเลือกแบบที่ 2 คลิกเมาส์ค้างบนภาพ แล้วลากขึ้นหรือลง เพื่อปรับค่าเทสโฮตามการลากเมาส์ หากสังเกตที่ถูออปชันแถบเลื่อนของเทสโฮจะเลื่อนเองตามการลากเมาส์ ซึ่งมีผลให้พื้นที่การเลือกเปลี่ยนตามการลากเมาส์ด้วยค่ะ การเลือกแบบที่ 3 ใช้แบบที่ 1 ผสมกับแบบที่ 2 คลิกเมาส์ค้างแล้วลาก ผสมกับคลิกเมาส์กำหนดจุดค่ะ